ครับสำหรับเนื้อหาในบทนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office PowerPoint 2013 นะครับโดยที่จะสอนไปในเรื่องของอแนะนำส่วนประกอบต่างๆ ของตัวโปรแกรมการเลือกใช้งานโปรแกรมนะครับ รวมถึงการแนะนำการใช้งานเครื่องมือเบื้องต้นต่างๆนะครับที่จำเป็นนะครับออย่างเช่นการตั้งค่าการใช้งานเบื้องต้น การเรียกใช้งานตัวช่วยเฮลของโปรแกรม การสร้างสไลด์เปล่าขึ้นมานะครับ ทั้งสร้างแบบแบงค์สไลด์ การสร้างจากตัวแม่แบบนะครับของตัวโปรแกรมเอง หรือว่าจะเป็นการสร้างจากแม่แบบออนไลน์นะครับ รวมถึงการบันทึกงานในรูปแบบต่างๆนะครับสามารถที่จะบันทึกได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์บนวันไดนะครับ แล้วก็บันทึกงานในรูปแบบของไฟล์วิดีโอก็ได้นะครับ จากนั้นก็ดูในเรื่องของการเปิดไฟงานขึ้นมาแก้ไขนะครับ แล้วก็การปิดไฟงานนำเสนอนะครับ แล้วก็แนะนำในส่วนของการสั่งพิมพ์งานสไลด์ออกมานะครับ